วัสดีครับนักเรียนนักศึกษาผู้สนใจทั่วไปนะครับ ในคลิปวิดีโอที่แล้วเราได้เรียนเรื่องขององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ไปแล้วนะครับ ทีนี้ในบทเรียนนี้นะครับในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นเรื่องของการทำงานของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีด้วยกัน 5 หน่วยนะครับก็คือ หน่วยที่1นะครับหน่วยรับข้อมูลนะครับหน่วยที่ 2 หน่วยประมวลผลข้อมูล หน่วยที่ 3 หน่วยแสดงผลข้อมูล หน่วยที่ 4 หน่วยจัดเก็บข้อมูล และหน่วยที่ 5 ก็คือหน่วยสื่อสารข้อมูลนะครับ ซึ่งทั้ง 5 หน่วยนี้เราก็ได้เรียนในคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับ แต่ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของการรับส่งข้อมูลนะครับ ระหว่างแต่ละหน่วยเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับ เดี๋ยวเข้ามาดูในเนื้อหาถัดไปครับ ครับคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับแสดงในเรื่องของการรับส่งข้อมูลในแต่ละหน่วยการทำงานนะครับของการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับเเริ่มต้นที่ข้อมูลเนี่ยจะเข้าสู่ระบบต้องนำเข้าสู่ระบบผ่านหน่วยนำเข้าข้อมูลนะครับหน่วยนำเข้าข้อมูลก็ดังที่กล่าวมาแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะครับว่าจะเป็นในส่วนของคีย์บอร์ด หรือเมาส์นะครับนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ นั้นข้อมูลที่ไหลจากหน่วยนำเข้าข้อมูลนะครับ ก็จะส่งไปยังหน่วยประมวลผลข้อมูล หรือหน่วยประมวลผลกลางหรือที่เราเรียกกันว่า CPU นะครับ CPU ก็จะทำการประมวลผลนะครับ แล้วเมื่อ CPU ทำการประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะส่งข้อมูลเนี่ยไปยังหน่วยแสดงผลนะครับเพื่ออแสดงผลข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลแล้วเนี่ยออกสู่ สายตาผู้ใช้ว่าผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับและหลังจากนั้นนะครับก็จะทำการนำข้อมูลที่ได้รับการประมวลผลเสร็จแล้วเนี่ยส่งไปจัดเก็บที่ยังหน่วยจัดเก็บข้อมูลด้วยเช่นกันนะครับเพื่อการจัดเก็บข้อมูลไว้ใช้ในครั้งต่อไปนะครับ หรือนะครับนำข้อมูลที่ประมวลผลแล้วนะครับ หรือข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการประมวล ประมวลผลเสร็จสิ้นเนี่ยเอากลับมาประมวลผลอีกครั้งหนึ่งนะครับแลวหลังจากนั้นถ้าเรื่องของการประมวลผลเสร็จแล้วเราไม่ไม่ได้ส่งไปยังหน่วยจัดเก็บข้อมูลหรือหน่วยแสดงผล เราก็สามารถที่จะส่งข้อมูลเหล่านี้ ออกไปยังเเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เพื่อทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน หรือส่งไปยังเเครือข่ายภายนอกนะครับของของตัวระบบคอมพิวเตอร์ หรือรับข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอื่นในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เข้ามาประมวลผลนะครับ ครับในคลิปวิดีโอนี้ก็คือเอเป็นส่วนรายละเอียดของกระบวนการประมวลผลที่อธิบายเพิ่มเติมนะครับ ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ นั่นก็คือเอเริ่มจากนะครับ หน่วยรับข้อมูลเนี่ยนะครับ รับข้อมูลเข้ามาแล้วเนี่ยทำการส่งไปยังหน่วยประมวลผลใช่ไหมครับ แต่ว่าก่อนที่จะส่งไปยังหน่วยประมวลผลเนี่ย ในตัวระบบ การประมวลผลหลักๆ ของคอมพิวเตอร์เนี่ย จะมีหน่วยความจำหลักนะครับ ก็คือประเภทแรมนะครับของของเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ย โดยความจำหลักตัวนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ในการพักข้อมูลนะครับเพื่อที่จะส่งไปยังหน่วยประมวลผลนะครับ เหตุผลที่ต้องมีการนำข้อมูลมาพักไว้ที่หน่วยความจำหลักหรือแรม ตัวนี้นะครับ เพราะว่า หน่วยประมวลผลกลางนะครับกับหน่วยนำเข้าข้อมูล หรือหน่วยแสดงผลข้อมูล หรือหน่วยจัดเก็บข้อมูล หรือหน่วยสื่อสารข้อมูลเนี่ยการทำงานของ ทั้งระหว่างหน่วย CPU กับหน่วยอื่นๆ เนี่ย CPU จะทำงานที่มีความรวดเร็วสูงนะครับ ดังนั้นอองค์ประกอบต่างๆ นะครับจะไม่สามารถตอบสนองให้กับ CPU ได้นะครับ จะไม่สามารถส่งข้อมูลให้กับ CPU ได้ทันตามความต้องการของ CPU นะครับดังนั้นเราเจึงแก้ปัญหาโดยการนำหน่วยความจำหลักหรือ RAM ซึ่งทำงานที่ความเร็วค่อนข้างที่จะเท่ากับ ตัว CPU นะครับ มาช่วยในการพักข้อมูลนะครับ ซึ่งการพักข้อมูลก็คือนำข้อมูลจากหน่วยนำเข้าข้อมูลมาพักข้อมูลไว้ที่หน่วยความจำหลักหรือเดมนะครับ รอการส่งต่อนะครับไปยัง หน่วยประมวลผลกลางนะครับ ซึ่งหน่วยประมวลผลกลางนี้ก็จะประกอบไปด้วยหน่วยย่อยๆ2หน่วยก็คือหน่วยควบคุม และหน่วยคำนวณนนะครับ 2 หน่วยนี้ก็จะอยู่ในตัว CPU นะครับหน่วยควบคุมก็จะทำหน้าที่ในการควบคุมความถูกต้องในการประมวลผล ส่วนหน่วยคำนวณก็จะทำหน้าที่ในการคำนวณบวกลบคูณหารเปรียบเทียบหรือตรรกะ นะครับ หรืออะไรต่างๆนะครับในการคำนวณ หลังจากนั้นก็จะส่งข้อมูลกลับมาพักยังหน่วยความจำหลักอีกนะครับเพราะว่าอย่างที่กล่าวมาแล้วว่าการทำงานของอุปกรณ์อื่น ๆ กับ CPU เนี่ยจะทำงานที่ความเร็วไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเมื่อพักข้อมูลที่หน่วยความจำหลักแล้วก็จะส่งไปยังหน่วยแสดงผลนะครับเพื่อแสดงผลต่อไปแล้วก็หรือจะส่งไปยังหน่วยจัดเก็บนะครับ หรือหน่วยจะเก็บจะส่งกลับไปประมวลผลที่หน่วยประมวลผลกลางแต่ก็ต้องผ่านหน่วยความจำหลักอีกเช่นกันนะครับ หรือจะส่งข้อมูลไปยังสื่อสารไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย ก็เช่นกันนะครับ ต้องผ่านตัวหน่วยความจำหลักนะครับ หรือส่งข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่ายเข้าสู่การประมวลผลของคอมพิวเตอร์ก็ต้องผ่านผ่านความจำหลักเช่นกันนะครับโอเคนะครับ และนี่ก็คือการหลักการประมวลผลกระบวนการประมวลผลของคอมพิวเตอร์โดยละเอียดนะครับ ซึ่งอธิบายไว้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับ เพิ่มเติมความเข้าใจในเรื่องของหลักการทำงานของตัวคอมพิวเตอร์นะครับครับเป็นอย่างไรบ้างครับกับเนื้อหาในเรื่องของการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับ ซึ่งเราได้เรียนกันมาใน รีวิววันนี้นะครับหวังว่าทุกท่านนะครับได้กลับไปทบทวน แล้วก็ได้นำไปใช้ในในบทเรียนต่อไปนะครับ แล้วก็ในคลิปวิดีโอถัดไปก็จะเป็นในเรื่องของอชิ้นส่วนของอุปกรณ์แต่ละชิ้นที่อยู่ในแต่ละหน่วยนะครับ โปรดติดตามกันนะครับ